ลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยสนามไฟฟ้าพาสการยืดอายุอาหารเหลวและเครื่องดื่มในปัจจุบัน นิยมนำไปผ่านการพาสเทอไรส์โดยใช้ความร้อนฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ แต่วิธีนี้ไม่เหมาะกับน้ำผลไม้ครับ เพราะความร้อนจะทำให้น้ำผลไม้เปลี่ยนสีกลิ่นและรสชาติ แต่ตอนนี้นักวิจัยไทยพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยยืดอายุน้ำผลไม้ได้ โดยที่สีกลิ่นรสยังคงเดิมได้สำเร็จแล้วครับ สวทชให้ทุนสนับสนุนนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พัฒนาดร p u l s e Pro ระบบการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยสนามไฟฟ้า Pulse สำหรับอุตสาหกรรมผลิตเครื่องดื่ม โดยระบบนี้ประกอบด้วยห้องฆ่าเชื้อที่ทำหน้าที่ปล่อยความเข้มสนามไฟฟ้า เข้าไปทำให้ผนังเซลล์ของจุลินทรีย์เกิดช่องโหว่และแตกตัวตายไปในที่สุดจึงไม่มีผลต่อสี กลิ่น รสชาติ และคุณค่าทางโภชนาการของอาหารดร p u l s e Pro สามารถยืดอายุน้ำผลไม้ได้เทียบเท่ากับการถนอมอาหารทั่วไปประยุกต์ใช้กับอาหารเหลวได้หลายชนิด อีกทั้งช่วยประหยัดพลังงาน และมีต้นทุนการผลิตถูกกว่านำเข้าจากต่างประเทศ จึงนับเป็นโอกาส สำคัญของ SME ไทยในการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินค้าสำหรับผู้ที่สนใจรับอนุญาตให้ใช้สิทธิเทคโนโลยีนี้และเทคโนโลยีอื่นๆ ดูรายละเอียดได้ที่ www.thailandtechshow.com สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาโดย สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 564 8000